ค่ะอันนี้ในสื่อที่เราจะเห็นต่อไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นความร่วมมือที่ที่น่ารักนะคะเราเรียกว่าเป็นความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนของสังคม ในการที่จะมาร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันพัฒนาประเทศไทย โดยการใช้ไอทีใช้สื่อใหม่เนี่ยเป็นเครื่องมือนะคะในคลิปที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดการฝ่าย ชุมชนนะคะของ Microsoft ประเทศไทยนะคะคุณสุภรัตน์นะคะคุณสุภรัตน์นี่จะมีหน้าที่อย่างเดียวก็คือว่าจะทำไงที่จะยกระดับความรู้ความสามารถ ในเรื่องการใช้ไอทีให้กับคนทั่วไปทุกกลุ่มในสังคมไทยนะคะ นี่โครงการที่คุณสุภรัตน์จะเอามาพูดในในในคลิปที่เราจะเห็นถัดไปเนี่ยก็จะเป็นโครงการดีๆหลากหลายมากเลยนะคะ ซึ่งอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เป็นกิจกรรมหรือเป็นโครงการที่เกิดมาแล้วประมาณสักสองสามปีแล้ว แล้วมันก็จะเป็นมีกิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายนะคะซึ่งเดี๋ยวเรามีโอกาสคุณสุภรัตน์ก็จะมาคุยให้ฟังต่อนะคะ อย่างโครงการที่เห็นก็จะเป็นโครงการเราเรียกว่า Youth Spark Youth Youth แปลว่าเยาวชน Spark แปลว่า ว้าวนะส่งพลังออกมา ส่งพลังของเยาวชนออกมา คุณมีพลังเท่าไหร่ คุณใช้ไอทีในการหนุนเสริม เพื่อจะทำให้คุณเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ให้คุณเป็นคนทำงานที่สมาร์ท คือเท่ ทันสมัย เพราะฉะนั้นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นสื่อตัวอย่างที่พวกเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะ สวัสดี ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันสุภารัตน์จุรมงคลนะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมเพื่อชุมชนของบริษัทเมกชอปประเทศไทยนะคะก็วันนี้จะขออนุญาตมาแนะนำโครงการทางด้านของกิจกรรมเพื่อชุมชนของบริษัทเมก r o s o f ประเทศไทยซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางท่านผู้ชมนะคะที่มีความสนใจทางด้านของไอทีนะคะในการที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของกิจการร้านค้าต่าง ๆนะคะ ็โครงการที่ Microsoft ทำในส่วนงานของกิจกรรมเพื่อชุมชนนะคะ ตอนนี้เราให้ชื่อว่า Youth Spark ค่ะ ก็เป็นโครงการที่ Microsoft เองเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวนะคะที่มีอายุตั้งแต่สัก 16 จนถึง 30 นะคะเยาวชนคนหนุ่มสาวนี้เนี่ยเป็นเยาวชนที่มีมีพลังนะคะในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะ ซึ่งในส่วนงานของ Microsoft เองแล้วเนี่ย เนื่องจากเราเองเป็นบริษัททางด้านของเทคโนโลยี เป็นบริษัทผู้นำทางเทคโนโลยี เราจึงมองว่าในงานของกิจกรรมเพื่อชุมชนนั้นเนี่ย เราน่าจะสามารถที่จะนำความรู้ ความสามารถนะคะ แล้วก็ทรัพยากรของ Microsoft ที่มีอยู่เนี่ย ในการที่จะทำให้คนหนุ่มสาวนะคะ โดยเฉพาะของประเทศไทยเนี่ย สามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นนะคะ โครงการ Microsoft Boost Spark นี่นะคะ เป็นโครงการที่ Microsoft เนี่ยจะมีการดำเนินการนะคะ อย่างต่อเนื่องนะคะ ซึ่งในปัจจุบันในประเทศไทยนี้เนี่ย เราก็มีกิจกรรมที่อยากจะแนะนำนะคะ แล้วก็อยากจะเชิญชวนให้เยาวชนคนหนุ่มสาวนะคะ ที่อยู่ในอายุระหว่างสัก 16ถึง30 เนี้นะมาเข้าร่วมกิจกรรมกับเรานะคะ จะขอแนะนำโครงการแรกก่อนค่ะ โครงการแรกนะคะ เราชื่อว่าเป็นโครงการเพื่อที่จะพัฒนานะคะ แล้วก็ยกระดับศักยภาพ ของคนหนุ่มสาวทางด้านของ ICT นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดการบริหารงานเรื่องทางด้านธุรกิจนะคะ อันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เราทำงานนี่นะคะ ร่วมกันกับทาง CCDKM นะคะแล้วก็ทาง ASEAN Foundation นะคะซึ่งโครงการนี้เนี่ยเราก็จะมีการทำอยู่ใน 4 ประเทศนะคะก็คือในทั้งประเทศไทยนะคะอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามนะคะ ครงการนี้เนี่ยเราเองเราคิดว่าเราอยากจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการนะคะเยาวชนคนหนุ่มสาวที่อาจจะคิดว่าเออตอนนี้เนี่ยมีกิจการที่ตัวเองทำอยู่แต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอา ICT เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในการที่จะทำกิจการของตัวเองเนี่ยให้ก้าวหน้าเนี่ยไปได้ยังไงบ้างนะคะ หรือว่าเคยทำกิจการมา แต่ว่าคิดว่าไอ้เรื่องของการตลาดของเราเนี่ยก็ยังอยากจะได้รับการพัฒนาศักยภาพนะคะ โครงการนี้เนี่ยเราจะจัดขึ้นเนี่ย ประมาณในช่วงสักเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็กรกฎาคมนะคะจะจัดที่กรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่นะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะมีการฝึกอบรม ทั้งในด้านของการใช้งานทางด้านของ ICT ที่จะสามารถที่เอามาใช้งานได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูเรื่องของพวก งบดุลนะคะ เรื่องของการใช้ ICT เนี่ยในการสร้างเอกสารอย่างเดิมๆเนี่ยเราอาจจะเคยใช้ Microsoft Word ในการผลิตเอกสารรายงานต่างๆ แต่จะใช้ Microsoft Word นะคะในการที่มาผลิตในเรื่องของพวกใบสั่งซื้อนะคะ ใบเสร็จรับเงินนะคะ หรือแม้แต่การใช้พวก Microsoft Excel นี่ในการดูเรื่องของงบดุลในในการจัดการเรื่องของบัญชี ในการใช้ PowerPoint รุ่นล่าสุดของ Microsoft ก็คืออย่างในปัจจุบันที่หลาย ๆ ท่านรู้จักก็คือตัว Microsoft PowerPoint 2010เนี่ยนะคะในการที่จะสร้างงานเนี่ยนะคะ Presentation อย่างมืออาชีพนะคะแล้วก็รวมถึงการใช้พวก Facebook Blog หรือว่า Twitter เนี่ยในการที่จะใช้ทำสื่อประชาสัมพันธ์ยังไงนะคะ ครงการยูทพาร์คเป็นความคิดริเริ่มของบริษัท Microsoft ในการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนทั่วโลกทางด้านข้อมูล โดยจัดหาทักษะด้าน ICT และความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า เราทำให้ผู้คน 70 ล้านคนมีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชน รัฐบาล และภาคเอกชน พวกเราให้การสนับสนุนเยาวชนอายุ 16-30 ปี โดยให้เครื่องมือและเทคโนโลยีเพื่อช่วยสารฝันของพวกเขาให้เป็นจริง สร้างอาชีพเพื่อให้พวกเขาได้มีการศึกษาและการอบรมอย่างต่อเนื่อง ให้พวกเขาสามารถเริ่มกิจการของตัวเองได้และเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมทางสังคม การให้การสนับสนุนโครงการ เช่น The Yes โครงการฝึกอบรมเทคโนโลยี เพื่อขยายขีดความสามารถของเยาวชน โดยเยาวชนไทยในชนบทและด้อยโอกาสจากทั่วประเทศ จำนวน 7,000 คน จะได้รับการฝึกอบรม พร้อมโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ โดยการให้การส่งเสริมทักษะทางด้าน ICT ทำให้ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์กว่า 48,000 คน สามารถเรียนรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยี การทำอีคอมเมิร์ซและการทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อพัฒนาธุรกิจและขยายกิจการให้เติบโตได้ ซึ่งตอนนี้มีเว็บล็อกกว่า 120 เว็บ ที่นำไปต่อยอดสร้างรายได้ได้แล้ว ครงการสร้างสรรค์เพื่อสังคมที่ดี หรือ Innovate for Good เป็นแนวคิดที่สนับสนุนให้เยาวชน สร้างและลงทุนทางสังคม เพื่อช่วยก่อร่างไอเดียทางสังคมดีๆให้เป็นจริง โดยการให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการอบรม ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ในการจัดหาข้อมูล เครื่องมือ ความรู้ การให้การสนับสนุนด้านต่างๆ รวมทั้งก่อตั้งโครงการกองทุนพัฒนาเพื่อเยาวชน Give for Youth ซึ่งเป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อระดมทุนขนาดย่อม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมที่ดีและสร้างสรรค์ของเยาวชนทั่วโลก สำหรับประเทศไทยสามารถระดมเงินทุนได้มากกว่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 36 ล้านบาท วิทยาการคอมพิวเตอร์ ถือเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 ในการก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน นั่นคือเหตุผลว่าทำไม Microsoft จึงจัดแคมเปญ We Speak Code สอนพื้นฐานและคอนเซปต์การเขียนโค้ดแก่เยาวชนตั้งแต่ปี 2014 เป็นต้นมา นางสาวลิปดาจารุเทียน และนางสาวพัฒนาพรรีลาประชากุล ผู้สร้างแอปพลิเคชันช่วยเหลือคนพิการที่ใช้วิลแชร์ ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า พรยุทธพา สามารถทำให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอทีโดยตรง ซึ่งได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และคำแนะนำในการพัฒนาแอปพลิเคชันทุกแง่ทุกมุม รวมทั้งช่วยออกแบบดีไซน์แอปพลิเคชัน ให้เหมาะกับผู้ใช้อีกด้วย นอกจากได้รับความรู้ยังได้คอนเน็ชันและพาร์ทเนอร์ที่เข้มแข็ง ได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่อยากพัฒนาต่อไปในอนาคต นางสาวเกษราพรนามูลตรีปัตตา ได้กล่าวว่ายูทพาร์คได้ทำให้ชุมชนของเธอมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการช่วยสนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ของชุมชน จากมือผู้ผลิตถึงมือผู้บริโภคโดยตรง ชาวบ้านสามารถขายสินค้าพื้นเมืองผ่านช่องทางนี้ เช่น ผ้าฝ้ายย้อมดินภูเขา ผ้าไหม งานจักสารและสินค้าอื่นๆ Microsoft ยังคงให้การสนับสนุนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ในการแสดงศักยภาพด้าน ICT และวิทยาการคอมพิวเตอร์ยังมีอีกหลายโครงการในปี 2016 นี้ เช่น โครงการ Make What Next โครงการการประยุกต์ใช้ ICT พัฒนาสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสนับสนุนให้เด็กด้อยโอกาสในภาคเหนือได้เรียนรู้การเขียนโค้ด และโครงการอื่น ๆ อีกมากมาย